ดีค่ะเกนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะ และอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเลื่อนไปทั้งหมดด้วยนะคะ วันนี้เก็บกล่องสต็อกของค่ะ มีอะไรบ้าง องใส่กัน สวยอ่ะนี่ใส่ได้พอดีเลยนะ คู่แรกสิบไปได้ด้วยดีนะคะ ยังเหลือเต็มไม่เลยอันนี้จะเป็นลองเทอาเฟตี้น้ำหนักกิโลกว่าได้ ดต่อไปส้นสูงค่ะ อันนี้จะเป็นส้นสูงจากประเทศอะไรอะโดมใช่คู่ที่สองผ่านไปได้ดีค่ะอ่าคู่สามค่ะ คู่สี่จ้า คู่ห้าเด้อ คู่ห้ารองเท้าที่ชอบมากนี่จ้า บ๊ายบาย